การออกแบบสื่อการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการที่จะให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ก็ต้องเกิดจากการออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน การออกแบบสื่อการเรียนรู้นั้น เปรียบเสมือนกับแบบตรวจสอบ ที่ใช้ประเมินการสอนของตัวเองนะคะ ว่าได้สอนครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่อย่างไร มีวิธีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนหรือไม่ และผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนระหว่างการเรียนบ้างหรือไม่ค่ะ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ยังเป็นการจุดประกาย ให้ผู้สอนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเวลาที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ก็คือเวลาที่ผู้สอนออกแบบการสอนไปด้วยนั่นเองค่ะ ผู้สอนจึงต้องศึกษาและเข้าใจ ขั้นตอนการออกแบบ พื่อนนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และลงมือสร้างสื่อ เพื่อให้ได้สื่อที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังทำให้ได้สื่อที่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นสื่อประเภทคอร์สแวร์ ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง การสร้างสื่อคอร์สแวร์ในปัจจุบัน ได้มีการนำมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจให้สื่อมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ก่อนจะใช้สื่อคอสแวร์ที่มีคุณภาพนั้น ต้องผ่าน 7 ขั้นตอนการออกแบบสื่อเสียก่อนนะคะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สื่อที่ผลิตขึ้นมานั้น จะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ค่ะ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรนั้น ไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกของการออกแบบบทเรียน คือขั้นตอนการเตรียมพร้อม ก่อนที่จะทำการออกแบบบทเรียนนะคะ ขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เตรียมการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ออกแบบควรที่จะเรียนรู้เนื้อหาให้ตัวเองเข้าใจซะก่อน เพื่อให้เกิดการสร้างหรือดมความคิดเกิดขึ้นให้มากนะคะ ขั้นตอนการเตรียมนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้ จะทำให้ขั้นตอนต่อๆไป เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ4 ขั้นตอนด้วยกันค่ะ ได้แก่การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล การเรียนรู้เนื้อหา และการสร้างความคิดค่ะ การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบทเรียน คือ การตั้งเป้าหมายว่า ผู้เรียนจะใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องอะไร และลักษณะใด เช่น เป็นบทเรียนหลัก เป็นบทเรียนเสริม เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือเป็นแบบทดสอบ รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน คือเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น ผู้เรียนจะสามารถยกตัวอย่างได้ หรืออธิบายได้เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลหมายถึงการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเนื้อหา การพัฒนาและออกแบบบทเรียน และสื่อในการนำเสนอบทเรียน ทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ตำรา หนังสือ วารสารทางวิชาการ ภาพต่างๆและที่สำคัญก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ส่วนทรัพยากรในส่วนของการออกแบบบทเรียนนั้นได้แก่ หนังสือการออกแบบบทเรียน กระดาษวาดสตอรี่บอร์ดสื่อทำกราฟิก และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนเป็นต้น ทรัพยากรในส่วนของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสร้างคอสแวร์ และผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอสแวร์เป็นต้น ผู้ออกแบบบทเรียนคอสแวร์ หากเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ก็จะต้องหาความรู้ทางด้านการออกแบบบทเรียน หรือหากเป็นผู้ออกแบบบทเรียนก็จะต้องหาความรู้ด้านเนื้อหาควบคู่กันไป แม้ในกรณีที่ทำงานกันเป็นทีม ผู้ออกแบบบทเรียนคอสแวร์ ก็ยังคงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เนื้อหาด้วย การเรียนรู้เนื้อหาอาจทำได้ในหลายลักษณะ เช่นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของบทเรียนเป็นต้น การเรียนรู้เนื้อหาเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ออกแบบ เนื่องจากความไม่รู้เนื้อหานี้จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการออกแบบบทเรียน กล่าวคือ ผู้ออกแบบจะไม่สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบการชี้แนวทางการเรียนรู้ การนำเสนอเนื้อหา การให้ผลป้อนกลับ ตลอดจนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน อีกในหนึ่งก็คือ ความเข้าใจเนื้อหาในระดับผิวเผินนั้น จะส่งผลในการได้มาซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะที่ไม่สามารถท้าทายผู้เรียนในทางสร้างสรรค์ได้ ขั้นตอนการสร้างความคิดนี้ก็คือการระดมสมองนั่นเอง การระดมสมอง หมายถึง การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นจำนวนมากจากทีมงานในระยะเวลาอันสั้น โดยความคิดสร้างสรรค์ในขั้นนี้ยึดถือปริมาณมากกว่าการประเมินค่าความถูกต้องเหมาะสม การระดมสมองมีกติกาอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ การห้ามวิจารณ์ การคิดโดยอิสระ การเน้นปริมาณ และการกระตุ้นความคิดอย่างต่อเนื่อง มาถึงขั้นตอนที่ 2 กันแล้วนะคะ ก็คือการออกแบบบทเรียนหรือ design instruction ค่ะ ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลย ในการกำหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะหรือรูปแบบใด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ค่ะ การทอนความคิด การวิเคราะห์งานและแนวคิด การออกแบบบทเรียนขั้นแรก และสุดท้ายคือการประเมินและแก้ไขการออกแบบบทเรียนค่ะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ หลังจากการระดมสมองแล้ว ผู้ออกแบบจะนำความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่า ข้อคิดใดที่น่าสนใจ การถอนความคิด เริ่มต้นจากการคัดเอาข้อคิดที่ไม่อาจปฏิบัติได้ เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม หรือข้อคิดที่ซ้ำซ้อนกันออกไป และรวบรวมความคิดที่น่าสนใจที่เหลืออยู่นั้นมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในช่วงของการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนี้ อาจรวมไปถึงการซักถาม อภิปรายถึงรายละเอียดและขัดเกลาข้อคิดต่างๆ อีกด้วย การวิเคราะห์งาน เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องศึกษา จนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการ ส่วนการวิเคราะห์แนวคิด คือขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาอย่างพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และเนื้อหาที่มีความชัดเจนเท่านั้น การคิดวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด รวมไปถึงการนำเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาอย่างละเอียด และตัดเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ได้มาซึ่งแผนงานสำหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการวิเคราะห์งานและแนวคิดแล้ว ผู้ออกแบบ จะต้องนำงานและแนวคิดทั้งหมดที่ได้มานั้น มาผสมผสานให้กลมกลืน และออกแบบให้เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การเรียนการสอนของฮอฟแมนและเมสเคอร์มาช่วยในการผสมผสานความคิดนี้เข้าด้วยกัน โดยการวิเคราะห์นี้ ประกอบไปด้วยการกำหนดประเภทของการเรียนรู้ ประเภทของคอร์สแวร์ การกำหนดขั้นตอนและทักษะที่จำเป็น การกำหนดปัจจัยหลักที่จะคำนึงถึงในการออกแบบคอสแวร์ สุดท้ายคือการจัดระบบความคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบลำดับของบทเรียนที่ดีที่สุด การวิเคราะห์การเรียนการสอนนี้ นับว่ามีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างคอสแวร์ก็ว่าได้ เนื่องจากบทเรียนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับผลของการวิเคราะห์นั่นเอง ผู้ออกแบบ ควรใช้เวลาในส่วนนี้ให้มาก โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคอร์สแวร์ ที่ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยการทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาให้มากในการออกแบบลำดับการนำเสนอบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างของคอร์สแวร์ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้จริง การประเมินและแก้ไขในขั้นตอนการออกแบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก การประเมินนั้นต้องทำอยู่เป็นระยะระยะ ระหว่างการออกแบบ ไม่ใช่หลังจากการออกแบบโปรแกรมสำเร็จแล้วเท่านั้น ควรมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ และโดยผู้เรียนสักรอบหนึ่งก่อน การประเมินนี้อาจใช้การทดสอบว่า ผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ การหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มขึ้น การถอนความคิดออกไปอีก หลังจากการปรับแก้ไข อาจที่จะทำการย้อนกลับไปประเมินอีกรอบ จนกระทั่งได้บทเรียนคอสแวร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายในทีม ก่อนที่จะดำเนินการออกแบบในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป ขั้นตอนที่ 3 คือขั้นตอนการเขียนผังงาน ผังงานคือชุดของสัญญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรม การเขียนผังงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะคอสแวร์ที่ดีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ และปฏิสัมพันธ์นี้จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบของสัญญลักษณ์ ซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์ การเขียนผังงาน จะไม่นำเสนอรายละเอียดหน้าจอ เหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ดการเขียนผังงานจะนำเสนอลำดับขั้นตอนและโครงสร้างของบทเรียนผังงานทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียนเป็นต้น ขั้นตอนที่ 4 คือการสร้างสตอรี่บอร์ดซึ่งเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพรวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ลงบนกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยสตอรี่บอร์ดจะนำเสนอทั้งเนื้อหาและลักษณะของการนำเสนอ รวมไปถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอ ซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำถาม ผลป้อนกลับ คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเป็นต้น ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการสร้างหรือเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นคอร์สแวร์สำหรับโปรแกรมที่ใช้ช่วยสร้างบทเรียนมีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น Adobe Captivate Flash เป็นต้นนะคะ ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบบทเรียนจะต้องรู้จักเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมค่ะ ปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมสร้างคอสแวร์ที่เหมาะสมนั้น ได้แก่ ด้านของฮาร์ดแวร์ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการสร้าง ประสบการณ์ของผู้สร้างและงบประมาณเป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผู้ใช้บทเรียนด้วย กล่าวคือ ผู้ใช้บทเรียนมีข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์หรือไม่ เช่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด ความเร็วเท่าใด ระบบการจัดการที่มากับฮาร์ดแวร์ เป็นระบบใด มีระบบมัลติมีเดียหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการออกแบบ ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณา ในด้านของบทเรียนคอสแวร์ ผู้ออกแบบ ควรจะทำความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมช่วยสร้างคอสแวร์ แต่ละโปรแกรมว่ามีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะบทเรียนที่ต้องการ เช่น หากผู้ออกแบบต้องการบทเรียนคอสแวร์ที่หรูหราประณีต และเต็มไปด้วยลูกเล่น หน้าที่ของผู้ออกแบบคือการเลือกโปรแกรม ซึ่งมีข้อเด่นในส่วนของลักษณะเพิ่มเติม ที่สนับสนุนการสร้างโปรแกรมบทเรียนลักษณะนี้ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนที่ 6 คือการผลิตเอกสารประกอบบทเรียนค่ะ ขั้นตอนนี้จะแบ่งผลิตเอกสารออกเป็น 4 ประเภท คู่มือการใช้ของผู้เรียน คู่มือการใช้ของผู้สอน คู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่ว ๆ ไปค่ะ ผู้เรียนและผู้สอนย่อมต้องมีความต้องการแตกต่างกันออกไปนะคะ ดังนั้นคู่มือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนจึงต้องไม่เหมือนกัน ผู้สอนอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม การเข้าไปดูข้อมูลผู้เรียน เป็นต้น ในส่วนของผู้เรียนอาจต้องการข้อมูลในการจัดการกับบทเรียน และการสืบค้นในบทเรียนค่ะ ในส่วนคู่มือปัญหาเทคนิคก็มีความจำเป็น หากการติดตั้งบทเรียนมีความสลับซับซ้อน หรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น การติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นต้น ในส่วนเอกสารเพิ่มเติมประกอบ ก็อาจจะได้แก่ แผนภาพ ข้อสอบ ภาพประกอบ หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนต่าง ๆ เป็นต้นค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์กันแล้วค่ะ นั่นก็คือขั้นตอนที่ 7 การประเมินและแก้ไขบทเรียน ในขั้นตอนนี้บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการนำเสนอและการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้น ผู้ที่ควรที่จะทำการประเมิน คือผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อน ในส่วนของการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้นๆค่ะ ผู้ออกแบบควรที่จะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในขณะที่ใช้บทเรียน หรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียน นอกจากนี้อาจจะต้องทดสอบความรู้ผู้เรียน หลังจากที่ได้ทำการเรียนจากคอสแวร์แล้ว โดยผู้เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนำร่อง และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะ แม้ว่าการออกแบบตามลำดับขั้นตอนจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่บางครั้งการดัดแปลงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์ก็เป็นสิ่งจำเป็น เช่นผู้ออกแบบอาจต้องทำการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ก่อนที่จะสามารถตั้งเป้าหมายได้เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์ตามโมเดลนี้ไม่ได้เป็นลักษณะเชิงเส้นตรงนะคะ หมายถึงผู้ประเมินสามารถสลับขั้นตอนกันได้บ้าง และหลังจากการประเมินในแต่ละช่วงแล้ว ผู้ออกแบบก็สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขในส่วนต่างๆ ได้ตามความจำเป็นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าขั้นตอนการออกแบบคอสแวร์ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบคอสแวร์ที่มีประสิทธิภาพนะคะ สวัสดีค่ะ